ออกแบบอินโฟกราฟิก อาจเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะเพราะต้องใช้ทั้งเส้น สี แสง เงา และองค์ประกอบอื่นๆผสมผสานกันให้ออกมาเป็นงานที่ลงตัวค่ะ เพื่อให้ท่านสามารถสร้างชิ้นงานในเนื้อหาบทเรียนออนไลน์เรื่องต่อไปได้ เราจึงได้รวบรวมเทคนิคน่ารู้เกี่ยวกับการออกแบบอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจ ไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเริ่มต้น เราควรจะทราบเรื่ององค์ประกอบในการออกแบบ ซึ่งมีดังนี้ 1. จุด จะเป็นจุดที่ชี้ให้เห็น ตำแหน่งที่ว่าง หรือที่ต่างๆ ไม่มีความกว้างความยาวความลึก จุดให้ความรู้สึกคงที่ ไม่มีทิศทาง ไม่ครอบคลุมพื้นที่ จุดจะเกิดอยู่ในบริเวณต่างๆ เช่น จุด A จุด B ดังภาพ 2. เส้น เส้นเกิดจากการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกัน หรือเกิดจากจุดเคลื่อนที่ เส้นทางที่จุดเคลื่อนที่ไปคือเส้น มีความยาว ไม่มีความกว้างหรือความหนามาก การกำหนดทิศทางของเส้น ให้อยู่ในแนวที่ต่างกัน จะให้ความรู้สึกที่ต่างกัน ดูมั่นคง บางครั้งดูเคลื่อนไหว และเจริญงอกงามเติบโต เช่น เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกสูงสง่าแข็งแรงมั่นคง ถ้าสูงมากๆ ก็จะให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัย แต่จะบอกความเติบโต เส้นนอนให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบแน่นอน มั่นคง ปลอดภัย ความนิ่งพักผ่อนเป็นธรรมชาติ เส้นเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย ตื่นเต้น สนุกสนาน แสดงการเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่ง เส้นโค้ง จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว นุ่มนวลอ่อนหวาน เชื่องช้า กระชับ และเป็นอันหนึ่งอันเดียว เส้นกระจายเป็นเส้นที่ออกจากจุดศูนย์กลาง ให้ความรู้สึกมีพลังกระปี้กระเป๋า สร้างสรรค์ เดินทางออกไปทุกทิศพร้อม ๆ กัน พองออก แตกตัว เส้นลักษณะอื่นๆ เช่น เส้นหยัก เส้นประ เส้นจุด ผสมเส้นประก็ต่างให้ความรู้สึกแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า จะนำไปประกอบกับรูปอะไร 3. ทิศทาง ทิศทางคือลักษณะที่แสดงให้รู้ว่า รูปแบบทั้งหมดมีแนวโน้มไปทางใดทำให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกว่า มีการเคลื่อนไหวนำไปสู่จุดสนใจ 4. รูปทรง เกิดจากระนาบที่ปิดล้อมกันทำให้เกิดปริมาตร มีสามมิติ คือความกว้าง ความยาวและความสูง แบ่งออกเป็นสองชนิดคือรูปทรงเลขาคณิตและรูปทรงธรรมชาติ รูปทรงเลขาคณิต เป็นรูปทรงที่มีด้าน แต่ละด้านคล้ายกัน มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบ มีแกนที่สมดุล มักจะประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง ที่มีแบบแผน รูปทรงธรรมชาติ มักจะประกอบด้วยเส้นโค้ง เส้นอิสระ ทั้งอยู่ในลักษณะสมดุลและไม่สมดุล รูปทรงธรรมชาติ จะให้ความรู้สึกอ่อนไหวรูปทรงอิสระรูปด้านแต่ละด้านมักจะไม่สัมพันธ์กัน ไม่มีความสมดุล ไม่เป็นระเบียบ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวได้ การเปลี่ยนแปลงรูปทรงเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อความลงตัว ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ หรือมีรูปทรงใหม่ๆ ลดปริมาตร การแยกส่วน การเจาะทะลุเป็นต้น 7 เทคนิคน่ารู้เกี่ยวกับการออกแบบอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจ มีดังนี้ 1. ออกแบบอินโฟกราฟิกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ถ้าจะออกแบบอินโฟกราฟิกให้เด็กๆ ดู ก็อาจเลือกใช้ตัวการ์ตูนที่มีสีสันสดใสเป็นส่วนประกอบเป็นต้น 2. ออกแบบอินโฟกราฟิก ให้เหมาะกับการแสดงผล ก่อนออกแบบอินโฟกราฟิก ต้องรู้ว่าจะนำไปแสดงผลที่ไหนอย่างไร เช่น การแสดงผลผ่านเว็บ ผ่านแอปในสมาร์ทโฟน จากนั้นก็ออกแบบขนาดของอินโฟกราฟิกให้เหมาะสม 3. ออกแบบให้ง่าย ทั้งดูง่าย อ่านง่าย และเข้าใจง่าย พยายามลดความซับซ้อนต่างๆ ลง อะไรที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ช่วยให้อินโฟกราฟิกนั้นดูน่าสนใจ ก็ควรตัดทิ้งไป 4. สร้างความสมดุลระหว่างตัวหนังสือกับภาพกราฟิก คือมีส่วนที่เป็นตัวหนังสือ และส่วนที่เป็นภาพกราฟิก ในปริมาณพอเหมาะพอดี ไม่ใช่เต็มไปด้วยตัวหนังสือหรือมีแต่ภาพ โดยแทบไม่มีตัวหนังสือเลย บางทีการมีแค่ภาพอย่างเดียว ก็อาจจะทำให้ตีความหมายผิดได้ หากเราเลือกภาพที่ไม่ชัดเจนนะ 5. หัวเรื่องต้องน่าสนใจโดดเด่น ข้อความที่คนส่วนใหญ่จะอ่านก่อน ในอินโฟกราฟิกนั้น ก็คือหัวเรื่องและชื่อของอินโฟกราฟิกนั้น ๆ ดังนั้นเราจึงต้องตั้งชื่อให้ดึงดูดความสนใจ และต้องออกแบบหัวเรื่องให้มีขนาดใหญ่ดูโดดเด่นเป็นพิเศษ 6. โฟกัสไปที่ประเด็นเดียว อินโฟกราฟิกที่ดีต้องโฟกัสถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพียงเรื่องเดียว ถ้าจะโฟกัสถึงหลายเรื่องก็ให้แยกออกมาเป็นหลายๆ อินโฟกราฟิก ไม่ใช่พูดรวมหลาย ๆเรื่องในอินโฟกราฟิกเดียว เพราะจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ชมสับสนได้ 7. พื้นที่ว่างก็สำคัญอินโฟกราฟิกที่ไม่น่าอ่านที่สุด คืออินโฟกราฟิกที่เต็มไปด้วยอ็อบเจกต์ต่างๆ มากมาย จนแน่นไปหมด ดังนั้นควรปล่อยให้มีพื้นที่ว่างในโฟกราฟิกด้วย จะเป็นพื้นที่ว่างสีขาวหรือสีใดๆ ก็แล้วแต่ความเหมาะสม นอกจากนี้สิ่งสำคัญในการออกแบบอินโฟกราฟิกนั้นก็คือ การเลือกใช้สีในการออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างไรไม่เอา ไปติดตามกันเลยครับ นอกจากทราบพื้นฐานการออกแบบแล้ว สิ่งที่จะทำให้อินโฟกราฟิกน่าสนใจนั้น เราจะต้องทราบเคล็ดลับในการเลือกสีให้เหมาะสมกับอินโฟกราฟิก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง โดยมีเคล็ดลับที่นักออกแบบอินโฟกราฟิกต้องรู้ มีดังนี้ 1. เรียนรู้เรื่องทฤษฎีสี เพื่อให้รู้จักเลือกใช้สีอย่างมีหลักเกณฑ์ เช่น เลือกใช้สีคนละเฉดสีกัน เลือกใช้สีคู่ตรงข้าม หรือเลือกใช้สีในโทนเดียว 2. เลือกโหมดสีให้ถูก ถ้าเป็นการแสดงผลผ่านหน้าจอให้กำหนดเป็น RGB แต่ถ้าจะนำไปพิมพ์ลงกระดาษ หรืออื่นๆ ควรกำหนดเป็น CMYK 3. เรียนรู้เรื่องอิทธิพลของสีต่อความรู้สึก เพื่อให้สามารถใช้สีสันของอินโฟกราฟิกได้ตรงกับวัตถุประสงค์ เช่น ต้องการสื่อถึงความตื่นเต้น ท้าทาย ควรเลือกใช้สีแดง หรือต้องการเน้นความเป็นธรรมชาติมีชีวิตชีวา ก็ควรเลือกใช้สีเขียว 4. ควรใช้แบ็กกราวด์สีขาวหรือสีอ่อนเป็นหลัก เพราะสีขาวหรือสีโทนอ่อนดูแล้วรู้สึกสบายตา ไม่อึดอัด แต่หากจะเลือกใช้แบ็กกราวด์สีอื่น ๆ ก็ควรเลือกสีสันที่ไม่ฉูดฉาดตาจนเกินไป เพราะอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดู หรือการอ่านอินโฟกราฟิก 5. อย่าใช้สีสันมากเกินไป การใช้สีสันที่หลากหลายในอินโฟกราฟิกสร้างความน่าสนใจได้ก็จริง แต่ถ้าใช้สีสันมากเกินไป โดยให้น้ำหนักแต่ละสีเท่าๆกัน งานจะออกมาดูเลอะเทอะ เปื้อเปื้อนและไม่เป็นมืออาชีพ ทางที่ดีควรเลือกใช้สีหลักๆอย่างมาก 3-4 สีเท่านั้น 6. สีของตัวอักษรและอ็อบเจกต์ด้านหลังต้องตัดกัน เราต้องออกแบบตัวอักษรในอินโฟกราฟิก ให้มองเห็นชัดอ่านง่าย จึงต้องเลือกใช้สีที่ตัดกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ด้านหลังหรือแบ็กกราวอย่างชัดเจน เป็นไงกันบ้างคะ จากที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดค่ะ คงสามารถสร้างงานอินโฟกราฟิกที่สวยงาม มีความน่าสนใจ และสื่อสารได้อย่างตรงเป้าหมายนะครับ รับรองว่างานของทุกท่านจะไม่เอาแน่นอนค่ะ